สวัสดีค่ะ ดิฉันขอแนะนำทุกท่านให้รู้จักกับการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้แนวคิดเกมฟิเคชันกันก่อนนะคะสำหรับบทเรียนนี้ ท่านจะได้เรียนรู้ถึงลักษณะการเรียนการสอนที่มีการนำเกมฟิเคชันมาใช้ รับรู้ถึงประโยชน์และแนวทางการนำแนวคิดนี้ไปใช้ในงานอื่น ๆ ต่อมาท่านจะได้รู้จักองค์ประกอบ ของเกมฟิเคชันและขั้นตอนการพัฒนาเกมฟิเคชันเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ท่านจะได้รับรู้ความแตกต่างระหว่างเกมเกมเบสเลอร์นิ่งและเกมฟิเคชันสุดท้าย ท่านจะได้เรียนรู้ แนวทางการใช้แนวคิดเกมฟิเคชันในการจัดการเรียนการสอน ขอให้ทุกท่านเรียนอย่างมีความสุข และสนุกไปกับบทเรียนนะคะ สวัสดีค่ะ